ในการศึกษาครั้งนี้จะเล่าถึงการขยายตัวของพระนครศรีอยุธยาการเมืองภายในและการขยายตัวไปสู่ภายนอก หัวใจสำคัญของการเกิดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเป็นราชาธิีที่สำคัญในศตวรรษที่ 18 แล้ว กล่าวได้ว่าพระลมหาชวังเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล และศูนย์กลางแห่งอำนาจของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหัวใจนี้เองจึงนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ระหว่างสองราชวงศ์ที่สำคัญ คือราชวงศ์สุพรรณภูมิ และราชวงศ์ลบบุรี อย่างที่เราทราบกันแล้วว่า ราชวงศ์ลบบุรีนั้นเป็น ต้นกำเนิดเป็นศูนย์กลางการเกิดและเครือข่ายความสัมพันธ์ของพระเจ้าอู่ทอง ขนาดเดียวกันสุพรรณภูมิก็เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อำนาจและเครือข่ายบารมีที่ยาวนานของกลุ่มชายาของพระเจ้าอู่ทอง เมื่อสองอาณาจักรหล่อล้อมรวมกันภายใต้ความเป็นพระนครศรีอยุธยา เมื่อหลังจากพระเจ้าอู่ทอง สิ้นพระชนลงแล้ว พระราชโอรสก็ได้ขึ้นของราช การที่พระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทองขึ้นของราชครั้งนี้เอง อายุยังน้อยทำให้ลุงอานาที่เกี่ยวข้องในสายแม่ที่สุพรรณภูมิ เริ่มมองเห็นว่าพระมหากษัตริย์ พระชามนากำลังอ่อนแออยู่ที่กรุงศรียา จึงนำขบวนพญาทั้งหมด ยกทัพมายึดอำนาจของหลานคือ ลูกชายของพระเจ้าอุดทอง หรือราเมศวรในขณะนั้น แต่การยึดอำนาจขณะนั้นไม่ได้เกิดการฆ่าอย่างที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นการย้ายฐานอำนาจ คือกลุ่มสุพรรณภูมิทั้งหมด นำโดยคุณหลวงพ่องัวยกทัพมายึดกรุงศรียา และก็ผลักดันให้ราเมศวรหลานชาย หรืออาจจะใช้คำว่าเกิดขึ้นจากน้องเขยกลับไปอยู่ในแว่นแคว้นเดิมคือจากลบบุรี พระรามเมศวรก็ได้ย้าย ฐานกำลังกลับไปอยู่ที่ลบบุรี ช่วงเวลานี้เองจะเห็นได้ว่าอำนาจของสายสุพรรณบุรีนั้น ได้ขยบเข้ามาอยู่ในพื้นที่บรมมหาชวัง และยึดพระนครศรีอยุธยา เป็นกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งสุพรรณภูมิ ขณะเดียวกันกลุ่มแก๊งลบบุรีเก่าดั้งเดิมก็กลับไปเก็บตัวสั่งสมอาวุธสั่งสมยุทโธปกรณ์อยู่ภายใต้ อาณาจักรดั้งเดิมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือลบบุรี สถานการณ์ขณะนี้เอง ทำให้กรุงศรีอยุธยาเริ่มมีบารมีมากขึ้น ภายใต้ราชวงศ์ของสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิมีความสำคัญขนาดที่ติดต่อการค้ากับเมืองจีนในหลักฐานบันทึกของชาวจีนบอกเลยว่ามีกลุ่มเสียนเดินทางออกไปติดต่อกับ ราชสำนักจีนขณะเดียวกันคุณหลวงพ่อง่วได้ขยายฐานกำลังไประดมสินค้าของป่าจากภายในประเทศ หรือภายในทวีปออกมา คือการขยายตัวเข้าสู่ลำน้ำปิง เข้ายึดเมืองกำแพงเพชรและขยายอิทธิพลเข้าไปยึดเมืองสุขโขทยัย ช่วงเวลานี้เองคุณหลวงพ่อง่วเอง ขยายยกทัพไปตีกรุงศรีกองทัพเอากองทัพของกรุงศรียาไปตีที่สุขโขทัยถึง 8 ครั้ง จนเจ้าเมืองกำแพงเพชรออกมาถวายบังคม ยกแม่ ให้กลายเป็นบาทบริจาริกา ในพระราชในศิลาจารึกบอกเลยว่าสัตว์กำแพงเพชรเรียก คุณหลวงพ่องัวว่ามหาบพิตรเจ้า ลุมตนเลี้ยง ซึ่งสะท้อนว่าเป็นลักษณะของพ่อเลี้ยงหรือลุงหรือลุงตนเลี้ยง ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเมืองกำแพงเพชรขณะเดียวกันหลักฐานบางส่วนก็ชี้เห็นว่าน้องสาวพญาลิไทยเองคือหรือแม่นางสาขาก็ได้แต่งงาน มีสายสัมพันธ์กับคุณหลวงพ่องัวจนมีลูกชายคนหนึ่งที่ในพระในหลักฐานต่างๆ พยายามฉายเห็นเลยว่าเริ่มมีเป็นราชวงศ์ที่มีความขัดแย้งกับราชวงศ์สุโขทัยหลักดั้งเดิมคือเทพาหูราช ซึ่งเป็นลูกชายของน้องสาวพญาลิไทย แปลว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีอยู่ 3 แก๊งหรือ3กลุ่มหลักๆ ที่ต้องเข้าใจกัน คือกลุ่มหนึ่งมือกลุ่มลบบุรี กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มสุพรรณภูมิ และกลุ่มที่3คือกลุ่มสุโขทัย ที่อยู่ในเมืองสุโขทัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มสุโขทัยที่แยกตัวมาอยู่ที่พิษณุโลกภายใต้การดำเนินงาน หรือการบริหารจัดการโดยพระมหาธรรมราชาลีไทย กลุ่มนี้เอง3กลุ่มนี้เอง จึงมีความสัมพันธ์กันที่เรียกว่าแย่งกันชิงอำนาจ จะขอเล่าทีละกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างสายสุพรรณภูมิกับสายลบบุรี มีความขัดแย้งกันตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองแต่งงานกับเจ้าหญิง สุพรรณภูมิ ออกลูกมาเป็นชื่อรามเมศวนรามเมศวนถูกลุงตัวเองหรือพี่ของมารดา คุณหลวงพ่อง่ว ยึดอำนาจแล้วก็ครองกรุงศรีอยาลาเมสวนก็ไปอยู่ที่ลบบุรี พอลูกของคุณหลวงพ่อง่วเจริญ ขึ้นเป็นยุพกษัตริย์แรกเรียกว่าทองลั่นลาเมสวนก็ยกทัพจากลบบุรีมาฆ่าลูกของคุณหลวงพ่อง่วทิ้ง แล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ขณะเดียวกันพอลูกของลาเมสวนขึ้นเป็นกษัตริย์ยึดอำนาจอีกแปลว่าช่วงเวลา 50 ปีของกรุงศรีอยาตอนแรกนี่เองเป็นภาวะของการแข่งขันระหว่างแก๊งลบบุรีกับแก๊งสุพรรณภูมิลบกันแย่งชิงอำนาจกันจนราชธานีหรือความสำเร็จหรืออำนาจของกรุง รุงศรียาเริ่มมั่นคงจริง ๆ เมื่อกษัตริย์ที่ครองกรุงศรียา ชื่ออินทราราชา เป็นกษัตริย์อาณาจักรเริ่มมั่นคง ขณะเดียวกันผู้พระองค์ที่มีความสัมพันธ์หรือยึดอำนาจกรุงศรียาได้แล้ว เช่นคุณหลวงพ่องั่วก็ขยายอาณาจักรลงไปที่สุโขทัย พยายามไปแต่งงานมีความสัมพันธ์ดังเครือญาติกับเจ้าหญิงสุโขทัย อินทราชาเมื่อเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาแล้ว ก็ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงสุโขทัย หลักฐานบอกเลยว่าเจ้าหญิงสุโขทัยจำนวนหนึ่งก็แต่งงานกับเจ้าชายของอยุธยา แม้กระทั่งแม่ชายาองค์หนึ่งของอินทราราชาที่มาจากสุพรรณภูมิ ก็เป็นเจ้าหญิงสุโขทัย ลูกชายสามองค์อ้ายพญายี่พญาสามพญาของอินทราราชา ก็แต่งงานกับเจ้าหญิงสุโขทัย ช่วงเวลานี้เองจึงเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติการขยายอาณาจักรการลบการสงครามต่างๆ ตลอดจนการแต่งงานต่างๆ เป็นการขยายอาณาจักรกรุงศรียา ไปสู่ดินแดนภายในทวีป หรือเข้าไปครอบงำยึดอาณาจักรสุขโขทยัย แต่กระบวนการยึดตอนนี้อาศัยรูปแบบของการยึดที่เรียกว่าความสัมพันธ์ทางเครือญาติผ่านกระบวนการการแต่งงาน อาจกล่าวได้ว่าราชสำนักกรุงศรียา และราชสำนักสุขโขทยัยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพราะมีการแต่งงานข้าม ราชวงศ์กัน ระหว่างราชวงศ์สุขโขทัยและอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจคือว่าระหว่างลบบุรีกับสุพรรณบุรีก็ใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและการแต่งงาน แต่ภายหลังก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่าแย่งชิงอำนาจกัน จน 50 ปี สายสุพรรณภูมิหรืออินทราราชา ยึดอำนาจ ตั้งราชวงศ์ที่กรุงศรีอยุธยาได้อย่างมั่นคง อินทราราชาเองหรือสายสุพรรณก็อาศัยความแต่งงานกับสุโขทัยตลอดเวลา จนสุดท้ายเกิดความขัดแย้งในสุโขทัยเอง จึงทำให้เกิดการแบ่ง อาณาจักรสุโขทัยเป็นสองส่วน คือ พิษุโลกและสุขโขทยัยและและอาณาจักรอยุธยาค่อยๆกลืน ความสัมพันธ์ สิ่งแรกที่เห็นคือหนึ่งส่งลูกชายคือเจ้าสามพยา ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงสุขโขทัย ที่ชื่อว่าแม่นางสาขาเจ้าสามพยาแต่งงานกับแม่นางสาขานี่เอง ในหลักฐานจำนวนหนึ่งบอกเลยว่า พระองค์เริ่มย้ายศูนย์กลางไปปกครองอยู่ที่อยุธยา ได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองจากอายุธยาไปเริ่มปกครองที่สุขโขทัย ในฐานะราชบุตรเขยของกษัตริย์ สุขโขทยัย ตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาแรกของกระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการที่จะร้อยลัดดินแดนต่างๆ ตั้งแต่สุขโขทยัย อยุธยา และนาบริเวณโดยรอบเข้าด้วยกัน และทั้งหมดนี้เองคือจุดกำเนิดความสัมพันธ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะในเวลาต่อมาเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี้เองจึงเป็นลากหรือเป็นบรรสาแหลกของการเกิด สมเด็จพระนเรสวนมหาราช